กับนางทีฆตลา วันหนึ่ง นายโคลการต้องการไปเยี่ยมบิดามารดาของตน จึงบอกให้ภรรยาทอดขนม เพื่อนำไปฝาก ครั้นนางห้ามไม่ให้ไป นายโคลการก็สั่งถึงสามครั้ง นางจึงยอมทอดขนม จัดสเสบียงและของฝาก เดินทางไปพร้อมกับภรรยา เห็นแม่น้ำมีกระแสน้ำไหลแต่ตื้น ในระหว่างทาง สองสามีภรรยาเป็นคนที่ขลาด ไม่กล้าเดินข้าม จึงยืนอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำในขณะนั้น มีชายเข็นใจคนหนึ่งชื่อทีฆปิติเดินเรียบมาตามฝั่งแม่น้ำถึงตรงที่สองสามีภรรยายืนอยู่ สองสามีภรรยาถามว่า แม่น้ำนี้ลึกหรือตื้น นายทีฆปิติดูท่าทางก็รู้ว่า สามีภรรยาคู่นี้เป็นคนที่ขลาดจึงตอบว่าแม่น้ำนี้ลึกมากปลาร้ายก็ชุม สามีภรรยาจึงซักถามว่าแล้วเธอจะข้ามไปได้อย่างไรเล่า ชายนั้นตอบว่าเราข้ามจนคุ้นเคยแล้วรู้ว่าตรงไหนข้ามได้ไม่ได้ สัตว์ร้ายเหล่านั้นจึงไม่ทำอันตรายเรา สามีภรรยาคู่นั้นกล่าวว่า ขอให้นำเราทั้งสองข้ามไป สองสามีภรรยา จึงแบ่งอาหารให้ชายคนนั้น ชายนั้นกินอิ่มแล้วถามว่า ท่านจะให้เราพาใครข้ามไปก่อน นายคนละการตอบว่า พาภรรยาเราข้ามไปก่อน ส่วนเราจะไปทีหลัง ชายนั้นจึงให้นางทีฆตลาขึ้นคอ ถือสเสบียงและของฝากทั้งหมดข้ามแม่น้ำพอเดินไปได้ระยะหนึ่ง ก็ย่อตัวลงไปทำทีเหมือนน้ำลึก นายโคลการยืนอยู่ที่ฝั่ง คิดว่าแม่น้ำนี้ลึกจริงๆ คนสูงขนาดนั้น ยังลึกถึงคอ แล้วเราจะเป็นอย่างไร ส่วนนายทีฆปิธิ พานางทีฆตลา ไปถึงกลางแม่น้ำก็พูดเกี่ยวพาราศีว่า ถ้าเธอไปกับฉัน ฉันจะดูแลเธออย่างดี เธอจะมีผ้าและเครื่องประดับทุกอย่าง มีคนใช้ ชายหญิง นายคนละการตัวเตี้ยให้อะไรเธอบ้าง นางทีฆตลา ฟังก็หลงเคลิบเคลิม สิ้นรักสามีตน มีจิตผูกพันในนายทีฆปิติจึงตอบว่าถ้าไม่ทอดทิ้งฉัน ฉันก็ยินดีไปกับเธอคนทั้งสองข้ามถึงฝั่ง ก็พูดจาฉอเลาะชื่นชมกันอย่างดูดดื่ม ไม่ใส่ใจนายนลการ ซึ่งยืนรออยู่ฝั่งโน้น เพียงแต่กล่าวว่ารออยู่ตรงนั้นก่อน ต่างป้อนอาหารกันและกันต่อหน้านายนลการ ซึ่งยืนมองดูอยู่ แล้วจูงมือกันเดินหนีไป นายโคลการเห็นเช่นนั้น ก็รู้ว่า คนทั้งสอง ร่วมกันทิ้งตนหนีไป จึงวิ่งไปวิ่งมาตามฝั่งแม่น้ำ เดินลงได้นิดหนึ่งก็กลับขึ้น เพราะความกลัว ครั้นเดินลงไปอีกขนหนึ่ง ก็กลับขึ้นมาอีก ด้วยความโกรธอย่างมากจึงกระโดดลงไป ด้วยทอดอาลัยว่า จะเป็นหรือตายก็ตาม ก็ได้รู้ว่า น้ำตื้น จึงลุยน้ำข้ามไป แล้วรีบวิ่งตามไป ครั้นตามไปทันคนทั้งสอง นายคนละการจึงกล่าวว่า เฮ้ย ไอ้โจรร้าย มึงจะพาเมียกูไปไหน นายทีขปิติตอบว่าไอ้ถอย ตัวแคละเตี้ย แล้วยังหน้าด้านอีก เมียมึงเมื่อไร เมียมึงก็ต้องอยู่กับมึง นี่เมียกู กล่าวดังนี้แล้ว ก็ผลักหัวนายโกลการเซตลาล้มไป นายโกลการลุกขึ้นได้ ก็รีบคว้ามือภรรยาไว้ กล่าวอ้อนวอนว่า ทีคตลา เธอจะไปไหน ฉันทำงานมานานถึงเจ็ดปี จึงได้เธอมาเป็นภรรยา อย่าทิ้งฉันไปเลย คนทั้งสองทะเลาะกัน จนผ่านมาถึงที่ใกล้ศาลามโหสถ ฝูงชนต่างชุมนุมมุงดูคนแย่งเมียกัน มโหสถให้เรียกคนทั้งสอง มาตัดสินคดีความ โดยถามนายทีฆปิติก่อนว่า แกชื่ออะไร ข้าพเจ้าชื่อทีฆปิติชายผู้แย่งภรรยาเขาตอบอย่างฉะฉาน ภรรยาแกชื่ออะไร นายทีฆปิติไม่ทันรู้จักชื่อจึงบอกชื่ออื่น บิดามารดาแกชื่ออะไร ก็บอกชื่อบิดามารดาของตน บิดามารดาภรรยาชื่ออะไร นายทีฆปิธิยังไม่รู้จักก็บอกชื่ออื่น มโหสถให้บริวารของตนบันทึกคำให้การไว้ จากนั้นให้นายทีฆปิธิออกไป แล้วเรียกนายกลการเข้ามา ถามชื่อบุคคลทั้งหมดเหมือนที่ถามนายทีฆปิธิ นายกลการตอบได้ตรงตามจริงทั้งหมด มโหสถให้บันทึกคำให้การเอาไว้ ให้นำนายนลการออกไป แล้วเรียกนางทีคตลาเข้ามาถามว่า เธอชื่ออะไร ฉันชื่อทีคตลา สามีเธอชื่ออะไร นางทีคตลายังไม่ทันรู้จักชื่อกัน ก็บอกชื่ออื่น บิดามารดาเธอชื่ออะไร ก็บอกชื่อมารดาบิดาของตน บิดามารดาสามีเธอชื่ออะไร นางทีคตลายังไม่รู้จักชื่อก็บอกชื่ออื่น มโหสถให้บันทึกคำให้การเอาไว้ ให้นำนายทีฆปิติและนายกลการเข้ามา แล้วถามมหาชนว่า คำพูดของนางทีฆตลาตรงกับคำพูดของนายทีฆปิติหรือตรงกับคำพูดของนายกลการ มหาชนตอบว่า คำพูดของนางทีฆตลาและนายกลการตรงกัน มโหสถถามว่า นายโคลการเป็นสามีนางทีคตลา ส่วนนายทีคปิธิเป็นโจร ให้นายทีคปิธิยอมรับสารภาพ ให้นายโคลการได้ภรรยาคืน โดยการตัดสินของมโหสถ มโหสถสอนนายทีคปิธิว่าอย่าทำกรรมเช่นนี้อีกต่อไป คดีเรื่องเกวียนยังมีชายคนหนึ่งขับรถออกจากบ้าน ไปล้างหน้าที่แม่น้ำ เท้าสักกะเทวราช ทรงปรารถนาจะแสดงปัญญานุภาพ มโหสถผู้เป็นหน่อพุทธังกูล ให้เป็นที่ปรากฏแก่หมู่มนุษย์ จึงจำแรงกายเป็นมนุษย์มาจับท้ายรถเดินไป ชายเจ้าของรถถามว่าเดินตามมาทำไม ครั้นได้รับคำตอบว่าจะตามมาช่วยเหลือตน จึงลงจากรถไปทำธุระส่วนตัว ท้าวสักกเทวราชจึงขึ้นรถขับหนีไปอย่างรวดเร็ว ชายเจ้าของรถทำธุระส่วนตัวเสร็จ ออกมาเห็นรถถูกขโมยหนีไปก็รีบวิ่งตามไป ตะโกนว่า หยุดเดี๋ยวนี้แกจะขับรถข้าไปไหน ท้าวสกกะตอบว่า รถแกคันอื่น แต่คันนี้รถข้า จึงเกิดการทะเลาะกันขึ้นอย่างรุนแรงจนถึงประตูศาลามโหสถ ให้เรียกคนทั้งสองมา ครั้นเห็นคนทั้งสองมา ก็ทราบชัดว่า ชายผู้นี้คือพระอินทร์ เพราะไม่กระพริบตา มีความองอาจปราศจากความกลัวเกรง ส่วนชายผู้นี้เป็นเจ้าของรถ แม้มโหสถทราบเช่นนั้น ก็ไม่ด่วนสรุป ได้ถามถึงเหตุแห่งการวิวาท และให้คนทั้งสองยอมรับในคำตัดสินของตน มโหสถกล่าวว่า เราจะให้คนขับรถไป ให้ท่านทั้งสองจับท้ายรถแล้ววิ่งตามไป ผู้ที่ไม่ยอมปล่อย จะเป็นเจ้าของรถ แล้วให้ชายคนหนึ่งขึ้นรถขับไป ให้คนทั้งสองจับท้ายรถ วิ่งตามไป เจ้าของรถ วิ่งไปได้ครู่หนึ่งเหน็ดเหนื่อย จึงปล่อยรถยืนหอบหมดอะไรอยู่ ฝ่ายพระอินยังคงวิ่งตามรถไป มโหสถสั่งให้รถ วกกลับมา แล้วบอกฝูงชนว่า ชายคนนี้วิ่งไปได้ครู่หนึ่งก็ปล่อยรถแต่อีกคนหนึ่งยังวิ่งตามต่อไป เหงื่อเพียงหยดเดียวก็ไม่มี ไม่เหนื่อยหอบไม่มีความสะทกสะท้าน ทั้งไม่กระพริบตาผู้นี้คือพระอินทร์มโหสถถามว่า ท่านเป็นพระอินทร์ใช่หรือไม่รันได้รับคำตอบว่าใช่ จึงถามว่าพระองค์เสด็จมาที่นี่ทำไม ครั้นได้รับคำตอบว่า เพื่อประกาศปัญญาของเธอนั่นแหละ จึงกล่าวว่า ถ้าเช่นนั้น พระองค์โปรดอย่าได้กระทำอย่างนี้อีก พระอินทร์เหาะขึ้นไปในอากาศตรัสชมมโหสถว่า วินิจฉัยคดีได้เที่ยงตรง แล้วเสด็จกลับยังทิพยสถานของพระองค์คราวนั้น อมาตที่คอยสังเกตอยู่ในเหตุการณ์ตลอด รู้สึกตื่นเต้นกับเรื่องที่เกิดขึ้น จึงไปเฝ้าพระเจ้าวิเทหราชด้วยตนเอง กราบทูลให้ทรงทราบถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่า มโหสถตัดสินก็ดีความได้อย่างเที่ยงตรง แม้พระอินทร์ก็ยังแพ้ ขอพระองค์โปรดทรงทราบว่า เขาเป็นอัจฉริยะบุคคล พระราชาตรัสถามเสนกะว่า ควรนำบัณฑิตมาได้หรือยัง เสนกะยังทูลคัดค้านว่า คนไม่ได้เป็นบัณฑิตด้วยเหตุเพียงเท่านี้ ขอพระองค์โปรดรอไปก่อน เราจะทดลองเขาเรื่อยๆ แล้วจะรู้เอง